ในวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะว่า ทักษะการคิดมีความหมายว่ายังไงสำคัญอย่างไร และเราจะจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดได้อย่างไร เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการคิดนะคะ วันนี้อาจารย์ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์สิริสุขสวัส์นะคะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประธานสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะ จะให้เกียรติมาเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดี ค่ะ อาจารย์คะอยากจะทราบว่า ทักษะการคิดเนี่ยจริงๆแล้วหมายความว่ายังไงคะทักษะเนี่ยก็แปลว่าความสามารถในการทำอะไรได้นะคะ เพราะฉะนั้นทักษะการคิดก็แปลว่าเราสามารถคิดอะไรได้ ซึ่งทักษะเนี่ยมันต้องได้รับการฝึกฝนมีทักษะหลายอย่างนะคะ เช่นทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้แปลว่าต้องฝึกฝน ฝึกฝนจึงจะเกิดทักษะคือสามารถคิดได้จริงนะคะค่ะแล้วในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเนี่ยนะคะอาจารย์จำเป็นไหมที่เราต้องมีทักษะการคิดคะทักษะการคิดถือว่าเป็นหัวใจเลยของการดารงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะ ถ้าเราขาดทักษะการคิดเนี่ยความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคม กับประเทศชาติกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะตามมา เพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมของคนน่ะถ้าคนคิดได้เนี่ยคนก็จะสามารถเลือกที่จะทำอะไรดีๆ ได้ แม้กระทั่งสร้างสารรค์งานต่างๆ ถ้าคนมีความคิดเนี่ยก็จะสามารถสร้างสารรค์งานต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ค่ะแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์บางคนก็ มีความคิดที่จะแก้ปัญหาได้ สร้างสารรค์งานได้ แต่บางคนก็ไปไม่ถึงจุดนั้น แสดงว่าความสามารถทางการคิดเนี่ยมีระดับที่แตกต่างกัน มีระดับที่แตกต่างกันมาก แต่ทุกคนสามารถคิดได้ถ้าได้รับการฝึกฝน นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครฉลาดมาตั้งแต่เกิด แต่ว่าแน่นอนสติปัญญาคนนะต่างกันมาตั้งแต่เกิด แต่การที่จะคิดได้ไม่ได้แปลว่ามีความรู้มากแล้วจะคิดได้ที่เราเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีมากมายเลย เพราะฉะนั้นเราจะให้เขาคิดได้เนี่ย เราต้องให้เขาฝึกทักษะที่จะคิดได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดได้ระดับสูงหรือระดับต่ำขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับกระบวนการฝึกทักษะให้เขาคิดได้ในระดับใด เพราะฉะนั้นก็แปลว่า คนที่สอนเก่งๆครูที่สอนเก่งๆเนี่ยจะพัฒนาให้นักเรียนคิดได้เนี่ยในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของครูด้วยด้วย การสอนให้มีความรู้เนี่ยไม่ยาก แต่สอนเด็กมีความคิดความฉลาดด้วยเนี่ยเป็นเรื่องยาก เพราะว่าสติปัญญาของครู ความฉลาดของครู ความคิดของครูก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้นักเรียนคิดได้ฉลาดได้ค่ะอาจารย์ให้แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าแล้ววิธีการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด หรือทำให้เด็กคิดเป็นคิดได้เนี่ยมันมีกี่วิธียังไงบ้างคะถ้าพูดถึงวิธีเนี่ยมีหลายแบบนะคะในวิธีการ อนให้คิดได้เนี่ยแต่ถ้าแยกแยกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ ถ้าเราเป็นครูนะคะการคิดอันแรกก็คือสอนคิดโดยตรงเลย ฝึกให้คิดโดยตรงเลย เอาสถานการณ์ที่แก้ปัญหาความคิดต่างๆเนี่ยมาให้เขาแก้ปัญหามาให้เขาคิดเลย อีกประเภทที่หนึ่งอีกประเภทที่2 ก็คือว่า คิดที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน เราสอนอะไรก็สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีวิธีการไหม วิธีการสอนการคิดมีเยอะมากนะคะอย่างที่บอกทักษะมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับครูที่จะสามารถที่จะทั้งเลือกสื่อ เลือกกิจกรรม การเรียนการสอนเอามาสอนให้นักเรียนคิดได้ค่ะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างเทคนิคการสอนที่ครูสามารถที่จะไปสอดแทรก แล้วก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในในในทุก ๆรายวิชาได้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเเราชอบคิดว่า เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์เท่านั้น ที่เด็กจะจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิด แต่จริงๆ แล้วทุกวิชาก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์ต้องทำเลยต้องทำได้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ในสังคมทุกวันเนี่ยปัญหาใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยทุกอย่างต้องคิดให้ได้นะคะเราอยู่ในสถานการณ์ไหนต้องคิดให้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทักษะที่จะฝึกเนี่ยมีหลายวิธีนะคะเอาง่ายๆ เลยทักษะตั้งคำถาม เทคนิคง่ายๆ ตั้งคำถามอย่าถามว่ามันคืออะไร แต่ถามว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ เช่นถามว่าในการตั้งคำถามเช่น แทนที่เราจะถามว่าเราสิ่งเหล่านี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างเราน่าจะถามว่าท่านเชื่อสิ่งเหล่านี้ไหมทำไมจึงเชื่อทำไมจึงไม่เชื่อ วิธีการเปลี่ยนคำถามของครูนิดเดียวเนี่ยจะทำให้นักเรียนเริ่มคิดละค่ะอย่าถามว่า อาจารย์ชื่ออะไร ก็ตอบได้ว่าอาจารย์ชื่อนัทธีรัตน์อันนี้คือความจำ แต่ต้องถามว่าแล้วทำไมชื่อนัทธีรัตน์แล้วมันดียังไงชื่อนัทธีรัตน์ถ้าไม่ชื่อใช่ค่ะถ้าไม่ชื่อนัทธีรัตน์น่าจะชื่ออะไรเงี้ยเปลี่ยนคำถามนิดเดียวความคิดมันจะเข้ามาทันทีเลยก็แปลว่ามันง่ายมากเลย ที่จะสอนในการให้คิดได้ ค่ะดังนั้นบทบาทของผู้สอนนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่จะพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน อยากให้อาจารย์สรุปบทบาทว่าผู้สอนควรจะต้องจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าจะจะจะต้องมีบทบาทอย่างไร ถึงจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ได้นะคะทักษะการคิดอย่างที่บอกไปแล้วมีหลากหลาย เทคนิค PMI เทคนิค PMI แปลว่าอะไร P มาจากคำว่า plus คิดในทางบวก M มาจากคำว่า minus คิดในทางลบ I มาจากคำว่าสิ่งที่โดดเด่นหรือ interesting ที่คุณสนใจ เพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็แล้วแต่มันต้องมีดีมีเลว แต่ถ้าคุณจะตัดสินใจมันน่ะ คุณต้องคิดทั้งสองด้าน เช่นคุณจะมาเรียนเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาดีหรือเปล่า คุณต้องบอกว่าข้อดีมันคืออะไร และข้อเสียมันคืออะไร ถ้าเรามาจะมาเป็นครูเทคโนเนี่ย หรือแทนที่เราจะเป็นนักสารสนเทศอยู่คณะนวัตกรรมดีกว่า บอกข้อดี บอกข้อเสียแล้วบอก interesting ตัวตนของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นใครกันแน่ ถ้าเราบอกได้เนี่ยเราจะตัดสินใจได้ถูกว่าเราจะมาเป็นครูเทคโนโลยีทางการศึกษาดีกว่า หรือจะไปเป็นนักนวัตกรรมสารสนเทศดีกว่า อันนี้คือเทคนิค PMI มันยังมีเทคนิคมากกว่านั้นคือเทคนิคหมวกหกใบ หมวกหกใบคือคิดหลากหลาย คิดรอบด้าน แทนที่จะแค่คิด P กับ plus กับ minus เปล่าคิดหกด้านเลย เช่น ก่อนที่คุณจะเลือกผู้หญิงคนใดคนหนึ่งมาเป็นภรรยาเป็นแฟนเนี่ยคิดหกด้านเลยคือคิดในข้อมูลจริง ๆ ว่า มันเป็นยังไง ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง ข้อมูลจริงๆเลย อันนี้เขาเรียกว่าหมวกสีขาวหมวกอีกสีหนึ่งคือหมวกสีดำคิดในทางลบว่าถ้าเราแต่งงานกับเขาเป็นแฟนเขาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งผลเสียอะไรตามมาแล้วหมวกอีกสีหนึ่งคือหมวกสีเหลืองผลดีถ้าเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเขาเนี่ย มันจะดีไงอีกสีหนึ่งคือหมวกสีเขียว คิดที่มันเป็นไปได้ ตอนนี้มันไม่ดีแต่ว่าต่อไปมันจะดีได้ สีหนึ่งคือสีแดงรักแบบนี้ชอบแบบนี้เอาอารมณ์เราเป็นตัวตั้งด้วยอย่าไปเชื่อคนอื่นมาก ต้องเชื่อตัวเราเองด้วยนั่นคือหมวกสีแดง สุดท้ายคือหมวกสีน้ำเงิน คิดให้รอบด้านเลยว่า คนอื่นเป็นยังไง พ่อแม่เป็นยังไง พี่น้องเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไง อนาคตเป็นยังไงโลกจะเป็นยังไง สุดท้ายจึงค่อยตัดสินใจว่า ฉันจะเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยา อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเทคนิค ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องเทคนิคเหล่านี้เราเป็นครูยากสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะ ท่านรองศาสตราจารย์ดร ประพันธ์สิริสุสาวัตนะคะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและประธาน สภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะ ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านมากค่ะ